เอาเติมเจเจเอาเจเติมเอด้วยครับผมเรียบร้อยน่าจะมีบึ้มบ้ามซัมเบนะครับเราเนี่ยเอาเติมเลยครับผมนี่บึ้มเลยอ่ะผมผมเติมโอเคครับผมกะกราพอดี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 อย่าลืมคำเตือนนะผมคลิปนี้จะทำขึ้นเพื่อความบันเทิง ไม่แนะนำให้เล่นตามนะครับ ผมผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี คนได้รับคำแนะนำนะครับผมคลิปนี้มีแจกยิปปี้ยิปปี้คลิปนี้มีแจกเครดิตฟรีนะผมอ่าไม่บอกเท่าไหร่ เพราะเราสุ่มแจกนะครับผม ผมจะใบ้เป็นตัวอักษรทั้งหมด 6 7 6 7 8ตัวเลยแหละจำไม่ได้นะผมผมจะใบ้เป็นตัวอักษรนะ ขอรับกี่ตัว ประมาณ7ดตัวนะผมฟังดีๆ นะ ฟังดีๆนะ ผมจะใบในคลิปนะ ผมดูคลิปไม่จบได้รับแน่นอน โอเค เดี๋ยวเรามาที่ทุน 50 บาทเราเริ่มมาที่เบ็ดห้าแล้วครับผม F อืมเจอร์คิวเอาสิเติมคิวไม่มาร้องไห้นะจเออ มันเลี้ยวมันเลี้ยวมันเลี้ยวโอ้โหช่องทอง ช่องทองก็น้องแดงเอาเติมเลยครับเติม ฮ้ยเอาเล่นกันอ่ะเฮ้ยเอาเล่นกันเลยเอามาแล้วมาแล้วอู้เต๋อไม่เลยกรัเบิร์มอู้เสียดายไม่มีตัวคูณนะคิวหรือเจคิวหรือเจเอาไอ้รุงมาเฉยเลยคิวหรือเจคิวหรือเจคิวหรือเจสวยเฮ้ยเฮ้ยเอาเรื่องจัดเลยอ่ะให้มันมาจังเอา F R E วู้บิ๊กเวนโอเคเดี๋ยวรถโอ้โหซื้อไม่ได้ อห่วงนอนแล้วผมขออภัย ตอนนี้ถ้าพูดติดๆขัดก็เป็นร้อนหนนะผม อ่า เป็นร้อนหนแล้วก็ขออภัยกันด้วยนะผม ผมใบไปแล้วนะ ผมใบไปแล้วนะครับผมใบไปแล้วเอ้าเต๋อผมใบไปแล้วนะครับผมฟังกันดีๆนะเอ้าเต๋อไปแล้วสิบเอาแม่ยิ่งแม่ยิ่งมาทำไมเออแม่ยิ่งแม่ยิ่งอะฮะอผีเปรตอี ซื้อยังไม่ได้ซื้อได้เออไป ซื้อได้แล้วผม อ่าช่วงนี้ซื้อหน่อยซื้อหน่อยอยากซื้อ เราจะเอาทุนมาน้อยๆแต่เราจะปั่นจนถึงยอดที่มันซื้อได้นะผม อ่า F I E E ฟรีอ๋อ ฟรีสปิน ฟรีสปิน มันไม่มีตัวคูณ168หรอวะ เออ น่าจะมีอย่างนี้เนาะเอาเต็ม ห่วยเจมาจังสี่ เจมาจังสี่วันนี้ขอสักห้าร้อยก็เลิกแล้วนะผมง่วงนอนแล้วนะแต่ยังแบบ มีกระจิตกระใจจะมาปั้นให้เพื่อนๆดูแบบเพื่อนๆคิดถึงอ่ะอืมน่ารักไหมล่ะโอ้ผมว่าเกลือว่ะทุกคนสามรอบสุดท้าย เกียร์แด่ๆเกียร์แด่ๆเกียร์แด่ๆจังหวะนี้เกียร์แด่ๆเอาเตรอ เอามาแล้ว มาแล้วหนึ่งหกแปดหนึ่งหกแปดหนึ่งหกแปดเท่าไหร่อ่ะบึ้มบึ้มบิ๊กเอ้ยไม่กล้าเวนโอเคสองรอบสุดท้ายผมจะได้เลิกหรือเปล่านะโอเคสวยเอาคิวเติมอุ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วเอ๊ะเอ๊ะเอาเติมอุ้ยอุ้ยอุ้ยบึ้มไปยิ่ปียิ่ปี เอาสิบมาผมเจช่องแรกมาเถอะนะ กูขอร้องละ กูขอร้องละเอาไว้เฮ้ย แม่ขาดทุนมาทุกคน เอาเลี้ยงจกเลยอ่ะืม ไม่แกโอเบิ่มก็ไอ้ซุเปอร์ไม่กาเวนจำแจมไปดิรอบสุดท้ายผมว้าวไหม โอ้โห นั่นไง ตามสเต็ปนะผม โอเคแปดฟรีสปินได้อยู่นะผมสามร้อยสามสิบนะ ได้อยู่นะ ไม่ไม่ไม่ถือว่าน้อยนะ แต่มันไม่สุดไง จะไปต่อไงทุนร้อยเอาไปที่ห้าร้อยซื้อซ้ำเนี่ยไหมทุกคน เบ็ดห้ามันเท่าไหร่วะ เบ็ดห้าป็นสามเจ็ดห้าปะอะไรเงี้ยซื้อใบไรแยักเป็กอ่ะ เอาไงดีจะเบ็ดต่อหรือจะ ซื้อเบ็ดด้วยนะผมเบ็ดลองดูเชิงก่อนนะ เฮ้ยเอาเรื่องวะ อ่ะลุงลุงช่องแรกโอ้ลุงลุงไม่มานะผม ไปเราเบ็ดให้ถึงยอดดีกว่าแล้วเราไปซื้อเอานะผม เจเจคิวเออเจลงเจลงเจลงไอ้คิวลงโอ้ยคิวเร็วๆกูจะขาดใจแล้วเอาไม่ยิงไม่ยิงอะได้สิบต่อ เออสวยเอาคิวคิวว้าอย่างก็สูไปครับผม

เพราะว่าช่วงนี้เป็นโรคตาแห้งกูนี่มันขี้โรคจริงๆเลยว่ะ ตอนนี้พัดลมพัดลมมันเป่าตาอยู่นะผมก็ขออภัยกันด้วยนะผมกระพริบตาบ่อยถ้าลำคาญถ้าลำคาญก็ปิดไปหยอกเล่นนะผมดูคลิปผมเถอะผมขอร้องละแม่ยิ่งแม่ยิ่งอ่ะเอาลุงเอาลุงลุงเติมแล้วตอนนี้แม่ยิ่งแม่ยิ่งอ่ะเอาแม่ยิ่งเติมเอาเติมเอเบิลมาหนึ่งสามเฮ้ยซื้อฟิสปินได้แล้ว บึ้มบิ๊กวินซื้อดีไหมทุกคน หรือจะเบ็ดไปต่อเองดี ซื้อดีกว่าไปทำใจก่อน ไปครับผม ขอห้าร้อยเลิกเลย เลิกเลย ขออีกร้อยเดียวเนี่ย ไม่ถึงร้อยด้วยสำหรับซื้อฟิสปินไม่ได้ฟิสปินกูฮาแดกเลยเลย ก็อย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยนะผม ช่วงนี้โควิด นะ ใส่แมสป้องกันกันด้วยนะครับผมน้ำหมดจะทำยังไงดี สวยเปลี่ยนเป็นเจเจโอ้ตายเอ็มเอ้ย ไม่น่ามีต่อ เอ้ย มีต่อสวยบัมก็ให้มีต่อไหนครับเพิมเออแม่มีต่อเติมเจ๊เจ๊ขอเจ๊รับสอง ขูร้องละโอ้ยบ้าค่าควรนี่แม่เอาเติม เจเจเอาเจเติม เอด้วยครับผมเรียบร้อย น่าจะมีบึ้ม บ้ามซัมเบ้นะครับเราเนี่ยเอาเติมเลยครับผมเฮ้ยเ้บึ้มไงอ่ะผมผงเติมสิบสิบ บึ้มเท่าไรวะบึ้มวะบ้างหน่อนแล้วผมขอแพงกันแล้วนะอ่ะเต๋มสี่รอบสามรอบสุดท้ายผม โอ้โหว่าวืดรัวขออีกดอกเรอเบอร์ลัก เออสิมาสิมาสิมาเอา เติมขอต้อนหน่อยขอต้อนหน่อยขอต้อนหน่อยเอาเติมเอาเป็นผงผงอ่ะเอาผงผงอ่ะผงสีทองเอ้ยเอาเรื่องเอาเติมเจ๊เจ๊เดือดสิบเจ๊เดือดสิบเจ๊เดือดสิบโอ้ไม่มาแล้วผมวายไม่ได้ใช้นะห้าร้อยแล้วเลิกเลยนะครับผมจบตอนนี้โอ้ยรอบสุดท้ายขอทำงามกูของามงาม โอเคได้อยู่นะผม บึ้ม434 บาทนะผม โอเค เลิกเลยนะผม ไม่เล่นต่อแล้ว